หลักศิลปะการจัด ตกแต่งอาหารคาวนะคะ มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทของชนิดอาหารนั้นๆค่ะ ศิลปะการตกแต่งอาหารจึงมีความแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับอาหารประเภทนั้น การใช้หลักการตกแต่งโดยการเลือกใช้สี ความสมดุล การเน้น จังหวะ การซ้ำความเป็นเอกภาพ การตัด ความกลมกลืน ขนาดและสัดส่วนค่ะ เพื่อให้อาหารจานนั้นน่ารับประทาน และอาหารจานนั้นจะดูโดดเด่นมีความดึงดูดใจของผู้บริโภคมากขึ้น สามารถจัดตกแต่งได้โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ เช่น การจัดตกแต่งอาหารขันโตกเฉพาะบุคคลค่ะ แนวความคิดนะคะสำหรับการจัดตกแต่งอาหารขันโตกเฉพาะบุคคล คือการนำอาหารพื้นบ้านมาผสมผสานกับภาชนะที่สร้างสรรค์ในท้องถิ่น แล้วมาพัฒนาเป็นขันโตกสำหรับหนึ่งคนรับประทานค่ะ จุดเด่นของอาหารคันโตกในสำรับนี้คืออาหารพื้นเมือง พร้อมรับประทาน จัดแต่งในภาชนะที่สร้างสรรค์เฉพาะบุคคลเป็นทรงกลมค่ะ สี อาหารคันโตกเฉพาะบุคคลประกอบด้วยสีทั้งวันร้อนและสีวันเย็นเพราะทำให้อาหารดูโดดเด่นขึ้นค่ะ เช่น แกงเลจะใช้สีโทนวันร้อนคือสีแดง ส่วนลาบมีสีขาวและสีน้ำตาล สีเขียวจากผักที่เป็นส่วนผสมที่รับประทานคู่กับราบทอดมันปลามีสีแดงค่ะ แกงบวชเผือกให้สีม่วงราดหน้าด้วยกะทิที่มีสีขาว ข้าวเหนียวในถุงพลาสติกห่อหุ้มด้วยใบตองสีเขียว และสลัดโลสีขาวเขียวราดซอสด้วยน้ำซอสสีขาวค่ะ รับประทานร่วมกับผักสดสีเขียว ขาว ม่วง เพื่อสร้างให้อาหารคันตกชุดนี้ ดูโดดเด่นน่ารับประทาน และยังคงเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม การรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันของชาวล้านนา ความสมดุลนะคะ ใช้หลักความสมดุลที่เท่ากันค่ะ การจัดวางฮังเล ในวันน้ร้อน จะจัดวางตรงกลาง เพื่อให้อาหารมีความโดดเด่น และรอบนอกด้วยประกอบด้วย ลาบหมูแกงบวชเผือกข้าวเหนียว ห่อด้วยพลาสติก คาดด้วยใบตองสำหรับหนึ่งที่สลัดโรทอดมันปลากาย และผักให้เกิดความสมดุลในจานลักษณะการจัดจานอาหาร ลักษณะจัดเป็นทรงกลม ให้มีความสมดุลทั้งกระด้งที่เป็นทรงกลมการเน้นนะคะ เราจะเน้นการใช้ภาชนะที่เหมือนกันทรงเหมือนกัน และจัดลักษณะทรงเดียวกันค่ะ จังหวะค่ะ การจัดวางอาหารในกระด้งให้มีสัดส่วนและเหมาะสมทำให้ดูไม่แน่นจนเกินไปนะคะ การจัดวางถ้วยใส่อาหารจะเน้นระยะห่างเท่าๆกัน มีจังหวะเท่าๆกันค่ะ การซ้ำเป็นการจัดวางลักษณะแนวทางเดียวกัน และสลับกันด้วยวัตถุดิบที่ต่างกันคือ การจัดวางถ้วยใส่อาหารและโค้งตามภาชนะค่ะ ให้ดูสวยงาม ความเป็นเอกภาพ ลักษณะการจัดอาหารพื้นบ้านในกระด้งของหวาน อาหารเรียกน้ำย่อย และผักเครื่องเคียงจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การตัดกันนะคะ สีวันนร้อนคือสีเหลืองส้มแดง ตัดด้วยสีเขียว เข้มจากผักสด แตงกวาสีเขียว ดอกอัญชันสีม่วงและของหวานสีม่วงค่ะ ความกลมกลืน ความกลมกลืนของวัตถุดิบที่จะนำมาตกแต่งคือ การใช้ผักเครื่องเคียง ความกลมกลืนด้านโภชนาการ คือมีโปรตีน จากเนื้อหมู เนื้อปลา และมีเส้นใยจากผักและผลไม้ ขนาดและสัดส่วนนะคะ ปริมาณอาหารในคันโต หรือกระด้งจะมีสัดส่วนที่เหมาะสม และพอดีสำหรับรับประทานได้ 1-2 ที่ค่ะ